ดูดีแม่งจะได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งหน่อยนะครับ โต๊ะนี้นะครับน้ำเงินออกไป 28 แดงออกไป 21 ห่างกันเลย 5 รอบ แล้วก็เปิดไปแล้วมากกว่า 15 ครั้ง โอ้โห ตามเงื่อนไขเลยครับ น้ำเงินไปครับ 1,000 บาทขอแบ่งเป็น 2 กองนะครับ กองละ 500 นะ ถ้า 2 รอบนี้แม่งออกแดงก็คือจบครับปิดคลิปไวแต่ถ้าน้ำเงินยาวๆก็หวานเทียบดีครับ มาดูกันครับตาแรก เราหน้าสีแม่งหน้าหกโอ้โหแปดแต้มแปดแต้ม ชนะสวยงามครับ สวยงามสุดๆ สวยงามจัดๆ เลยนะฮะสำหรับสูตรตาแรก แต่ยังไงผมก็ไม่ได้รับประกันสูตรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูตรของผมนะ มีโอกาส70%ดีกว่าที่จะชนะมันนะครับ น้ำเงินยาวๆไปเลยครับเล่นแม่งไปเรื่อยๆ น้ำเงินดกๆแบบนี้นะไพ่แม่งก็จะหมดนะเพื่อนๆ เล่นไปครับจนกว่าไพ่จะหมดเล่นไปถ้าเราไม่หมดก่อนนะ ลองดูไม่ต้องอัปเดตนะไม่ต้องทุ่มแบบหมดตัวหรือว่าเอาอินนะครับเล่นแบบเท่าเดิมเท่าเดิมนะ ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแบบเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ค่อยอัพเท่าไหร่นะเพื่อนๆมีงบเยอะค่อยอัพนะครับ ต้องเยอะมากระดับหนึ่งนะโอ้โหหนึ่งแต้มต่อสี่มีแต้มนะ มีแต้มโอ้โหเวนศูนย์แต้มเปิดมาได้ ไปต่อครับ มีโอกาสอีก2รอบเหมือนเดิมกลับมาสู่เท่าทุนแล้วนะฮะอวยไปหน่อยนะ มา าดูกันต่อทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับไปรับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะ กดรับได้แบบออโต้เลยนะฝากร้อยรับร้อยนะทุกคน เม้นปักหมุดเท่านั้นนะครับ เม้นอื่นไม่รับป้ากันนะครับผม หน้ากล้ามหน้าแปดเขาบ้างดิหน้าสิบเจอหน้าสิบหกเจ็ดแต้มมันสิบเฮ้ยเฮ้ย เออสิบกี่ใบสามใบโอ้โหแม่งนึกว่าหน้าแปดนิ้วแม่งพังเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมากต่อครับ ตอนนี้ก็ได้กำไรมา500 นะ เห็นไหม ข้อดีของการไม่อัพก็คือ กินไปกินมากินไปกินมาเราก็สบายตัวครับเท่าทุน ไม่ต้องเสียเยอะแยะนะครับตาที่อัพอาจจะโดนก็ได้นะ ถ้าเกิดเราอัพไปอ่ะผมถึงบอกเลยว่าไม่แนะนำให้อัพเท่าไหร่ เล่นเท่าไหนเท่านั้นครับ แบ่งเงินดีๆ แบ่งไม้ดีๆ เออ ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลงนะครับ โอ้โห หน้าเก้าเปิดหกเออ ของแม่งฝรั่งสามใบไปสามใบไปเลย เออ มันต้องงานโอ้โห มันต้องงานครับพี่น้องครับ สุดว่า กำไรหนึ่งพันแล้วครับทุกคนกำไรหนึ่งเท่าก็ แล้วแต่เพื่อน ๆ เลยนะ แล้วแต่เจ้าของเงินเลยนะครับ ผมไม่อัพแต่เพื่อนๆ ถ้าอยากจะอัพก็อัพได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะ ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าเล่นเท่าไหนเท่านั้นนะครับ เอางบมาประมาณหนึ่งเอามาหมื่นหนึ่งเล่นไม้ละ5,000ก็ดูก็กำไร1 0,000แล้วนะครับตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดงบ1,000ก็กำไร1,000ก็มันดูแลไม่เยอะใช่ไหมบางคนก็เยอะมากนะครับหกโอ้โหสามแต้ม เย็ดเท่เจอป๊อกเก้าเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดโคตรไวโต๊ะนี้ ทันได้ลุ้นเลยนะครับทุกคน มาดูกันต่อครับ สูตรกูเริ่มจะเละแล้ว มีโอกาสแก้ตัว3รอบครับ ถ้าแดงแม่งออกอีก 3 รอบเป็นมังกรนะครับ ก็เรียบร้อยนะ แต่โอกาสแม่ง 50 50 เลยว่ะที่จะเกิดมังกร 50 50 เลยนะ แม่งผีเข้าผีออกด้วยนะ ถ้าแม่งจะมาก็คือมาเลยอะถ้าแม่งไม่มาก็คือไม่มานะครับ มาดูกันต่อครับ หน้าแปด เออ สวยเย็ดเค่ เอาคืน เอาคืน เป็นไงล่ะครับ ยิ่งอยู่สีน้ำเงินด้วยเรายิ่งไม่เปรียบครับ เพราะว่าเราไม่โดนค่าน้ำนะเพื่อนๆเราไม่โดนค่าน้ำนะ ไปกันต่อน้ำเงินยาวๆครับ ดกๆอย่างนี้ก็เล่นมั่งไปครับ สาดไปเลย32ต่อ23มาคิดดูดิ ห่างกัน9รอบอะ่ะเกือบ10อะ่ะ ปกติห่าง5รอบนี่คือ เล่นได้แล้วนะครับ ตามถูกได้เลย มา ดูกันต่อจะเป็นพันห้าหรือว่าจะอยู่แค่ห้าร้อยจัดปุยหน้าหกเจอหน้าหกหกแต้มพันห้าอย่านะ ฝรั่งไปโอ้โห แม่นไข่เกมเย็ดเคโอ้โห แล้วไม่ได้ติดไว้อะทุกคนไข่เกมเฉย น้ำเงินสาดเข้าไปครับ อย่าไปหยอง ไพ่ก็จะหมดด้วยนะเพื่อนๆไพ่ก็จะหมดเหมือนกันนะครับเหลือประมาณ 10-20 ตาได้ เห็นน้อยๆ อย่างนี้เล่นได้เยอะนะ มาขอสวยๆ เอากำไรสักสามพันค่อยลง ค่อยปิดคลิปอุ้ยบล็อกแปสวยงามดิโอ้โหเปิดไวจริงเจ๊คนนี้เปิดไวจริง ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับ เปิดมาแดงเปิดมาแดงนะฮะ กำไรพันห้าแล้วนะเพื่อนๆ สูตรวันนี้นะครับ ถือว่า ประสบความสำเร็จไปได้ประมาณ 50%แล้วนะ เพราะว่าผมยังไม่ถอนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสัตว์กระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับ แล้วเพื่อนๆ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะ ใครมีเทคนิค มีสูตรอะไรแนะนำคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะเอาไปจับดูบ้าง แล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆ คนอื่นได้ดูด้วยนะครับผม มาดูกันต่อครับ โอ้โห อะไรวะลุ้นไม่ทัน มันบอดโอ้โหหน้าก้าวมาแม่งโคตรเสียวเลย โอ้โห ก้าวยังมีอีกใบหนึ่งก้าวแม่งยังมีอีกใบหนึ่งอะคิดดูดิสามแต้มว่าพ้นแล้วเจอก้าวแต้มเจ๊ไปครับน้ำเงิน น้ำเงินยาวๆอ่ะ ถ้าลมเปลี่ยนทิศก็จบนะทุกคน สำหรับคนไหนนะครับ อยากได้โปรรับนะไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับบาคาร่าวอลเล็ตนะครับผมทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยหรือว่ารับหน้าฝากได้เลยนะครับ เป็นระบบออโต้นะ เพื่อนๆ ฝากรอยรับร้อยนะครับ มาเพื่อนรักพี่เหอะทำไมสักสามพันได้ไหมห่าห้าเจอฝรั่ง อู้บอดเย้แค่แต้มเดียวโอ้โหแม่งแปดแต้ม แดงเริ่มมีแต้มว่ะเฮ้ยสองตาแล้วนะพลาดอ่ะไปครับเงินห้าร้อยถ้าตานี้พลาดอีกแม่งมีโอกาสที่จะออก แดงสี่รอบว่ะไม่น่าพลาดแล้วมั้งจะงอยมันสีน้ำเงินเขียนให้หน่อยดิเขียนให้หน่อยนะ โอ้โห ตอนแรกกำไรพันห้าไม่เอานะ เอาอีกแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆ ได้พันห้านี่คือควรถอนนะครับ ไม่ควรทำอย่างนี้นะครับ ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะ รอเลยครับห้าเจอหน้าเจ็ดครับสี่แต้ม มันสามโอ้โห แม่งเจ็ดแต้มผู้แต้มแม่งเยอะจริงว่ะเก้าแปดเจ็ดเลยนะ เราอยู่แค่สามสี่แต้มเองอะวัดแม่งเลยไหมเริ่มลงหัวแล้วเนี่ย มีสองทางอะตาเนี่ยแดงอีกรอบนึงกับน้ำเงิน เปลี่ยนทางเอาละตาสุดท้ายอีกแล้วเอาวัดแม่งเลย วัดแม่งเลยนะเพื่อนๆสีน้ำเงินครับ 1K ถ้าได้ก็ปิดคลิปถ้าไม่ได้ก็ปิดคลิปครับเพราะไม่มีเงินเล่นต่อแล้ว อ่ะมาดูนะครับจะได้หรือไม่ได้ตานี้ตัดสินหน้าห้าเจอหนึ่งแม่งตัดแต้มอีกแล้วโอ้โหดีนะมันบอด เราสองเออโอ้โหสั่งแต้มน้ำเงิน น้ำเงิน โอ้โหน้ำเงินลูกพ่อ เย็ดแค่แล้วตาสุดท้ายอีกแล้ว เหมือนเคยทำคลิปไป ก่อนหน้านี้ อย่างนี้นะ รอบหนึ่ง วันนี้เอาอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหโอเค แบบนี้ค่อยดูเรื่องหน่อยงบ1,000 นะครับ ได้กำไร 1,000กับการกลับมาลองสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับผม กำไร 1,000 นะ เพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้ดูได้นะครับโต๊ะไหนอะไรออกเยอะ เล่นสีนั้นไปเลย สีแดงออกเยอะ เล่นแดงสีน้ำเงินออกเยอะเล่นน้ำเงิน แต่มีข้อแม้ว่าต้องเปิดไปแล้วประมาณ 15 ตาขึ้น แล้วก็ สีใดสีหนึ่งต้องห่างกันสัก5นะสัก5อย่างนั้นเนี่ยครับสีแดงมันน้อยกว่าน้ำเงินเป็นเกือบสิบอะผมก็เลยตัดสินใจเล่นนะครับ